คะเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการดูแลด้านการขับถ่ายกันค่ะ การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อ รวมถึงการกำจัดกลิ่นและสิ่งที่ขับออกมา ขั้นตอนการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ ผ้าสะอาดหรือชุดทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก น้ำสะอาด สบู่เหลว ภาชนะใส่น้ำ แผ่นรองก้น หม้อนอน ถุงมือสะอาด และถุงขยะ เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว สิ่งต่อมาที่ควรทำคือ แจ้งให้ผู้สูงอายุทราบ จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสัดส่วน ปิดให้มิดชิด โดยการกั้นม่านหรือปิดประตู การดูแลด้านการขับถ่ายของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพอีกอย่างที่ผู้สูงอายุมักประสบ นั่นก็คือ เรื่องของการควบคุมระบบขับถ่าย จึงทำให้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุเข้ามาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญ ในการอำนวยความสะดวก เพื่อทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ดังนั้นการเลือกผ้าอ้อมควรเลือกให้เหมาะสม ตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ โดยผ้าอ้อมของผู้สูงอายุสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆ คือ ผ้าอ้อมแบบกางเกง เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเอง ผ้าอ้อมแบบเทปกาว เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่บนเตียง หรือเป็นผู้ที่นั่งได้ ทั้งนี้ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรพิจารณาตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุว่าเหมาะสมกับแบบใด ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถลงจากเตียงไปห้องน้ำได้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการขับถ่ายบนเตียง ได้แก่หม้อนอนสำหรับถ่ายบนเตียง ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ และทักษะในการช่วยเหลือ ซึ่งการสอดหม้อนอนเป็นการช่วยเหลือสำหรับรองรับการขับถ่ายบนเตียง ใช้ในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลุกเข้าห้องน้ำเองได้ มีสองชนิดคือ ชนิดแบบธรรมดาซึ่งผลิตจากโลหะหรือพลาสติกที่มีความแข็งแรง ชนิดที่ใช้สำหรับผู้ป่วยกระดูก แรกนะคะ การดูแลเรื่องการขับถ่ายภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ไฮเจุไคจอีกครั้งนะคะ ไฮเจุไคจแปลว่า การดูแลเรื่องการขับถ่ายค่ะ ส่วนคำว่าการขับถ่ายในภาษาญี่ปุ่นนะคะ จะใช้คำว่า เบนซูเบนซูแปลว่าการขับถ่ายค่ะ ระบบขับถ่ายนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า ฮิเนียวคิเคโตอีกครั้งนะคะ ฮิเนียวคิเคโตแปลว่า ระบบขับถ่ายค่ะ ถัดมาคำว่า ห้องน้ำนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าทอยเดะที่มาจาก toilet ในภาษาอังกฤษนะคะ หรือถ้าจะเป็นคำในภาษาญี่ปุ่นเอง จะใช้คำว่า โอเทอะไร โอเทอะไร หรือว่าถ้วยเละแปลว่าห้องน้ำค่ะ ถัดมาคำว่า ล้างทำความสะอาดนะคะ ใช้คำว่าอะไรมัสอะไรมัส แปลว่า ล้างหรือว่าทำความสะอาดค่ะ ถัดมาคำว่า กลิ่นนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่านิโอยนิโอยแปลว่า กลิ่น ค่ะ ส่วนกลิ่นเหม็นนะคะ าษาญี่ปุ่นใช้ว่า คุไซ คุไซ แปลว่า กลิ่นเหม็นค่ะ ถัดมาคำว่าถุงมือนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่า เทบุคุโรเทบุคุโรแปลว่า ถุงมือค่ะ ถุงขยะนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าโกมิบุคุโรโกมิบุคุโร แปลว่า ถุงขยะค่ะ ถ้าเราต้องการจะพูดว่า ช่วยดูแลเรื่องการขับถ่ายด้วย จะพูดเป็นประโยคภาษาญี่ปุ่นได้ว่า ไฮเจสึไคโจสเตคุดาไซ อีกครั้งนะคะ ไฮเจสึไคโจสเตคุดาไซ คำศัพท์ต่อไปนะคะ คำว่าเช็ดภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า ฟุกิมัสฟุกิมัส แปลว่า เช็ดคำว่าถูนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่ามีกาคิมัสมีกาคิมัสแปลว่า ถูค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าชักโครก ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเบนซะเบนซะแปลว่า ชักโครก ค่ะ